พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน m a k e r Fair Bangkok 2019 m a k e r Fair Bangkok เป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ และรวมพลเมเกอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้มีสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งมาให้ชม ทดลองเล่น ทดลองทำมากมายเช่นเคย มีเยาวชน และประชาชนสนใจมาร่วมงาน และร่วมปลดปล่อยพลังเมเกอร์กันอย่างสนุกสนานครับ สวทชร่วมกับเชฟรอนประเทศไทย และเครือข่ายเมเกอร์จัดงาน Maker Fair Bangkok 2019 VR All Makers ปล่อยพลังเมเกอร์ในตัวคุณ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 7,000 คน มีสิ่งประดิษฐ์เจ๋ง ๆ ที่เป็นผลงานจากเมกเกอร์ชาวไทยและชาวต่างชาติ มาให้ชมกันมากกว่า 70 บูธ การเดินขบวนพาเหรดแสงไฟ ที่เรื่องลือไปทั่วโลก และกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ของเล่นสนุกสนุกอีกมากมาย รวมทั้งแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งจากเมเกอร์เยาวชนรุ่นใหม่ ในโครงการประกวด Enjoy Science ยัาง Makers Contest ปี 3 ที่พร้อมต่อยอดวัฒนธรรมเมเกอร์ให้เติบโตในสังคมไทย ร่วมส่งเสริมประเทศไทยให้ก้าวไกลไปสู่ Makers Nation โดยโครงการเชฟฟรอน Enjoy Science สวทช และหน่วยงานพันธมิตร